กดเล่นๆนั่นแหละถ่ายเก็บเอาไว้ดูคเองถ่ายเก็บเอาไว้ดูเอง ไม่ลงอัดดีโอดิเว้ s w f u c k your bitch.